เติมไหมโอ้ไม่เติมวะไม่เป็นไร มาเอ้ยฟีเจอร์อะเติมเลยระเป๋ายิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปีโอเคครับผมขอกร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 โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทอยู่ในค่ายของ PG Slot นะครับผมคำเตือนนะ คลิปนี้จัดเทมทวีทึมทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่นะไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม ส่วนคนที่ถามว่าเล่นเว็บไหนหาเอานะครับผมแหมโถถามอยู่ได้เออ มาแล้ว มาแล้วเลื่อมาที่เบ็ด5บาทเลยครับผม เอาสองสองตัวก็จ่ายแล้วเนี่ยเออบังบังนี่บังนี่ สองลายจ่ายใช่ไหมสองลายโอเคเอาเติมเฮ้ยเอาเล่นจัดเลยแต่ต้องเติมเบาๆต้องเติมเบาๆนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นเลย เกมแบมพายนะผมเกมไหนเขาเล่นกันกูยังไม่เคยเล่นเล่นเดิมๆซ้ำๆเลยเดิมๆซ้ำๆนะผมแม่แวมพายหญิงก็เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา ตีสามยี่สิบห้านาทีนะครับผมโอ้ตอนนี้ว้าวสะบัดเลยครับผม เติมไม่เติมไม่โอ้ไม่เติมวะไม่เป็นไรมาเอ้ยฟีเจอร์อะโอ้โหโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้บิ๊กเวน เมกาเวนเอาตาไหมเอาตาเอาตาเมกาวินไหมมันซูเปอร์เมกาวินซูเปอร์เมกาวินวันนี้ขอที่หนึ่งพันหรือพันสองก็พอใจแล้วนะครับผมเติมหูสามแถวห้าร้อยเลิกเลยดีไหม ปผมขึ้นเบ็ดที่สามเอ้ยไม่เอาสิบบาทพร้อมอย่าลืมนะผมว่าเราแต่งมาเราไม่ควรขึ้นเบ็ดเป็นอย่างยิ่งนะครับ อืม อืม ขอละโอ้เอ้ยฟีเจอร์มาเยี่ยมฟีเจอร์มาเยี่ยมเฮ้ยเคเคเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าสิบ ไปเต็มเต็มเต็ม โอ้ไม่เต็มนะครับผม เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมอ๋อมันเป็นตัวแพงสุดอะบิ๊ก เวนเรื่องอะไรนี่แม่สองเท่าตัวนะไปนให้ผมพันสองเอาพันสองขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับผมมึงตื่นคาแห้ง โอ้โห ถ้าเป็นตัวแมยิ่งแมยิ่งแวมไพายนะมึงเออพี่บ่าวเออโอ้โห ตอนนี้ว้าวสะบัดเลยครับผม โอ้สามตัวกระเลินเอออกระเลิน SMR โอ้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นพันเลยนะผมขึ้นขึ้น ลงลงเติมขอเติมเติม ขอแม่หญิงแม่หญิงไม่รอบมาแม่หญิงแม่พายเฮ้ย มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้เอโอ้สามตัวอีกแกถ้าเป็นตัวทั้งอักษรเนี่ยขอห้าแถวได้ขอร้องละกูขอร้องละโอ้ยังไม่เข้าฟีเจอร์เลยนะผมตอนนี้โอ้ยคนแมมเอ้ย ก็ดอกแกเดียดแทนเนาะถ้าหน้ามันมืด หน้ามันดำไปก็ขออภัยนะผมว่าไฟตอนนี้เสียนะกำลังส่งเครมอยู่นะจ๊ะเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอีกแล้วเฮ้ยขอสามนั่นไงนั่นไงไม่ไม่เป็นไรผมช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะจะได้หรือเสียอยู่ตรงนี้เลยครับผมจริงก็ได้แหละคนถอดตั้งนานแหละ อ่าไม่นำให้เล่นอย่างนี้นะ ผมได้แล้วควรเล่ไปถอนเอาเงินโอ้ยเอาเงินไปใช้ชีวิตประจำวันดีกว่านะครับผมอ่าแนะนำแนะนำนะแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับผม เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะขึ้นพันสองฮัลโหลขอพันสองก็เลิกเลยเพื่อนโอ้โหอืม ตอนนี้เริ่ม ลด ลงมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เริ่มว้าวแล้วนะ มีใคร อยากให้ผมเล่นเกมจินหนีจินหนีไหมครับผมได้ข่าวจินนี่แตกง่ายมากเลยนะช่วงนี้ เดี๋ยวว่างๆจะไปเล่นนะครับผมจินหนีจินหนีโอ้คนเมมก็คือกระดอกไอเดียโอ้โอ้ เมื่อไหร่จะเข้าฟีเจอร์อยากเข้าฟีเจอร์เนี่ย ที่เราเล่นต่อเนี่ยอยากลองว่า ฟีเจอร์มันเป็นยังไงนะ ยังไม่เคยเข้าเลยนะครับผม อืมกูขอร้องละกูขอร้องละเพื่อน อืมขอร้องละสามรอบละเพื่อนลักเอาไปเลยหาขวบเงย เบ็ดสามสิบแล้วนะ ผมตอนนี้ขึ้นเบ็ดแล้วนะ ตุ้มถ้ามาอีกดอกหนึ่งเล็ก เล็กหนูเล็กกับเขาเล็กค่ะโอ้โห เรียบร้อยผมจะกลับมาคืนทุนแล้วนะกำไรที่เล่นมาหายเบิร์ดหายเบิร์ดเลย อย่างมาสูอย่างเนี่ย โอ้โหโอ้โหทำไมกูเกินไปว่ะ ก็เวลาเล่นช่วงไอ้ทุยเวลาจะเล่นนะ ผมเลือกช่วงเวลาการเล่นดีๆนะ เพราะว่าเวลาการเล่นสำคัญมากต่อการต่อการเขาเรียกว่าอะไรต่อการเป็นแบบวัดผลนะว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะ ผม ถ้าไปเล่นช่วงเวลาที่มันไม่ให้ก็คือไม่ให้นะผมแต่ช่วงเล่นช่วงเวลาที่มันแบบห้าสิบห้าสิบเงี้ยเรายังมีสิทธิ์ได้นะครับผม คือตอนนี้กูจะหมดตูดละฮะมันกลับมาคืนทุนละฮัลโหล เมื่อไรอ่ะโอ้โคตรแมมเงย ก็ขออภัยในคำหยาบกันด้วยนะครับผมไม่มีเจตนาจะว่าใครหรือใดๆทั้งสิ้นนะผมเป็นอารมณ์การเล่นเท่านั้นนะจ๊ะขอละกูขอละเป็นสามสิบด้วยเพียเติมเลยกก็เปิดปีปีปีปีเอาเรื่องอะเอาเออได้อยู่ เอาเรื่องจัดเลยเอาเรื่องอะต้อง อ๋อสองแถวก็ขยายเอาบอดีเติม โอ้โหถ้าเป็นแม่ยิงแม่ยิงนะมึงเออเอาเติมเลยนะแม่ยิงแม่ยิงอะสองแถวอย่างครับผมแบมกันเก้าสิบบาทเฮ้ยกูขอสามแถวสักรอบกว่าเพื่อนกูขอร้องละที่อยู่ข้างนอกนึงมาให้กูดีจังอยู่ข้างในกูไม่ให้กูเลยเฮ้ยสามรอบสุดท้ายผมเป็นสามสิบนะ โอ้โหจเจริญเด้อจเจริญเจริญเด้อ เออสามแถวมาเร็วเอาไปเติมเลยครับผมเอาเลี้ยงขอสามแถวอีกรอบหนึ่งเออเอาเติมอีกเลยครับผมแล้วสุดท้ายขอห้าแถวเลยโอ้โหไม่มานะผม โอเคถึงเป้าไปเนี่ยเรียบร้อยฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้จบไปที่หนึ่งสิบเอ็ดบาทครับผมโอเค ก็ได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับผม ก็ขอเลิกเลยละกันนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมและขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ